กมันไม่ตลกเลยคุณทำงานของคุณคุณต้องรู้สิว่าอัลฟาคุณเท่าไหร่แล้วมันนำเสนอในสิ่งที่คุณไม่รู้ได้ยังไงทีสองทีดสามยังกล้าเขียนได้อัลฟาเท่าไหร่จำไว้เลยนะคุณมคนอื่นถ้าพีเส้นในสิ่งที่ คุณไม่รู้แล้วมันกล้านำเสนอสิ่งที่คุณพูดไม่ครบเนี่ยผมเล่นคุณผมตัดแล้วเนี่ยโตแน่แกมากคืออะไร รังสีแกมมาใช่ไหม มันเป็นเรดิโอแอคทีฟมันแผงรังสี เออกำลังปั้นรังสีออกมา ใช่ไหม เป็นค่าคงที่เหมือนกันเท่าไหร่ คุณมีเซตติ้งของสารอยู่แล้ว เป็นตัวทีเน็กตัวหนึ่งกับเบอร์ไอเซตคอนอะไรของตัวหนึ่งคุณรู้ไหมอัลฟากับแกมมาคุณเท่าไหร่ ไม่ทราบแล้วมาพอดได้ยังไงฮะ เชโชเท่าไหร่โชว์หนึ่งประมาณหนึ่งโวล์ครับหนึ่งโวลต์ของทีเมกเป็นของใครเนี่ยของทีเม็กคของทีเมกทำกี่แซมปิ้งคะทำกี่ตัว ของที่เป็นตัวเดียวค่ะเฮ้ยเขาเขาโมกขนาดนั้นเหรอไม่ทำตั้งห้าตัวหกตัวมาคอมแพ้นคมันใช้เวลาวชสามที่กั่วโมง คุณมีเวลาทำโปรเจกต์ถึงร้อยยี่สิบวันตั้งแต่เริ่มต้น คุณไปทีเมกกี่ครั้ง แล้วคุณไปคุึ่ครั้งหนูไม่ได้ไป เอ้าทำไมอ่ะือเราบอกคุณใช้เวลานานคุณต้องไปบ่อยสิเฮ้ยโปรเจกต์จบนะ คุณมีเวลาทำโปรเจกต์ตั้งแต่เทอมที่แล้วอ่ะตอนนี้ไทเตอร์ คุณทำงานในโหมด saturation หรือ cut off หรือเอ่อ on หรือ reactive saturation ทำไมถึงเลือก sat ำไมถึงเลือกแซดที่เราเลือกเป็นสมโวลต์กับสองโวลต์เนี่ยครับไม่ได้ถามว่าเลือกถึงโวลต์ถามว่าทำไมถึงเลือกแซดตอบตรงคำถามมันมีคัตออฟแซดแล้วก็ลีเนียเออเออใช่ใช่ใช่เออทำไมถึงเลือกแซด ในปีสองมานั่งฟังอยู่ฟังแล้วคุณเรียนแล้วนะมอสเบิร์ดเนี่ยเหมือนกันนะเว้ยโซลิสเตทก็เรียนแล้วนะอินเฟกเนี่ยมันเป็นกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือตอนแรกคือเราเลือกสามโวลต์กับสองโวลต์แล้วยังไม่ได้ถามว่ากี่โวลต์ผมถามว่าทางถึงเลือก s a t u เลชั่นโหมดคุณตอบคำถามผมสิมีสามมีเจียนใช่ไหมอินเฟสมันก็เหมือนมอสเฟก็อะเหตุผลใดจูงใจให้คุณเลือกทำงานแซดโหมดผมไม่ได้ถามว่าคุณเลือกกี่โวลต์ เออใช่สิจะกลัวอะไรว่าคำถามไม่ได้ง่ายโคตรเลยใช่เออ ใช่ไหมเพราะคุณต้องการเคอร์เรนซอสอ่ะอ่าได้เลยนะอ่ะอาจารย์ชัยเชิญจริงๆเราจริคุณวิศวะเหมือนกันนะจะถามเรื่องเกี่ยวที่คุณทำ ประเด็นคือคุณไปเลือกทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องงานนี้เองเหมือนกับทดสอบพารามิเตอร์ที่ออกแนววิจัยหน่อยก็เลยต้องคำถามก็เลยต้องแนวเนี้ยมันเกี่ยวกับงานคุณอย่างนี้นี่คุณเลือกงานนี้มาเองก็เป็นไปตามงานคุณแต่ประเด็นสงสัยเรื่องวงจรมากกว่าผมย้อนไปวงจรที่สามสามสี่อ่ะคุณคุณทำไมคุณเลือกเบอร์นี้ฮะ้คอนเทนเบอร์ซอฟมันทำได้ทั้งหลายแบบทำไมเลือกสามสามสี่ ไม่ไม่ปันจะมีวงจรพูดในเนี้อออกแบบเราวิศวกรไฟฟ้าสิ่งที่คุณเลือกตัวนี้ออกมาตัวเนี้ยใช่ไหมทางดนตีนะทำไมถึงเลือกตัวนี้ ที่ไปดูที่เลือกเพราะว่ามัน L M เบอร์นี้มันให้ค่ากระแสที่มันคงที่แล้วเพราะว่าเราวัดค่าที่ เบอร์ที่ดีกว่านี้ประเด็นคือคุณไม่มีสเปคของของของไ่ตัวคอนแทนเบอร์ซอสที่คุณต้องการอย่างอย่างกรณีเป็นคอนแทนโวลเทจซอสใช่ไหมฮะก็จะมีตัวพารามิเตอร์อยู่บอกว่าแรงดันจะไม่จะเปลี่ยนมาเปลี่ยนตามในเงื่อนไขภายนอก เป็นพาร์ทเทอร์มิเรียนทน่ะบอก p ี m อย่างเงี้ยอย่างในวงจรเนี้ยตัวต้านทานอันหนึ่งของคุณเองถ้าโดนความร้อนหรือปล่อยกระแสอะไรต่างความต้านทานมันก็จะ เกิดความร้อนธรรมทาิก็จะเปลี่ยนวงจรก็จะเปลี่ยนเงื่อนไข ซึ่งมันเป็นระบบเหมือนกับเรกูลเลเตอร์ชนิดหนึ่งเป็นเป็นเรกูลเลเตอร์ก็ได้ ซึ่งก็จะมีน้อยทีนี้กลับมาเรื่องดริฟคุณดริฟคุณเนี่ยคุณแยกหรือเปล่าว่าดริฟที่มาจากวงจรอเล็กลิกกับดริฟที่มาจากไอ้เอฟเฟ์ไอ้ส่วนที่เติมเข้าไปออฟไอออฟแอมมีไม่มีดริฟนะครับต้องเป็นพารามิเตอร์ของออฟแอมเอง คุณคุณได้แยกหรือเปล่าว่าเฮ้ยที่คุณมองว่าลดลงเนี่ยคือวงจรมันควบคุมมันลดแน่แต่คุณลดในส่วนของเฟดหรือลดในส่วนของวงจรวงจรไปเพิ่มเป็นมีผลอะไรด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคือผมสงสัยตรงนั้นเพราะว่าที่ที่วงจรที่ทำงานมันที่ค่อนข้างต่ำหรือที่หนึ่งไมโครกรัมอะไรเงี้ยแล้วแผ่นปริ้นที่คุณออกแบบเองเมื่อกี้นี้ผมก็ดูไม่น่าทำงานที่อะไรค่าต่ำๆแบบนี้ได้คือไม่ได้ไม่ได้ จะหันไปที่หลอกแบบเบอร์นี้เบอร์นี้่าเบอร์นี้มีตัวปักอรถูกไนมอ่าจะจบแล้วอาจารย์ผลยังครับอาจารย์หมดแล้วใช่ไหมอาจารย์เอาหมดแล้ว เอาไม่ถามแล้วอันนี้มันจะไปเอาตอบคำถามอาจารย์ชัยเอาแม่ออกมาว่าออฟเฟตดิฟคุณเนี่ยเป็นจากผมวงจรที่คุณไปชดเชยเที่บกับคุณทรายทำให้ตัวที่เสร็จดีขึ้น หรือไอ้วงจรคุณเองเนี่ย มันมีมีฤทธิ์อยู่แล้ว คุณรู้ได้ยังไง เพราะออฟแอมเข้าใจไหมกระแสออฟแอมป์ไหลขาเข้าขาบกเป็นศูนย์ใช่ไหมแต่จริงแล้วกระแสไหลเข้าไปในในทางปฏิบัติมันจะมีดิฟเคอร์เรนต์อยู่ดิฟเคอร์เรนต์กระแสเนี่ยก็เป็นนาโนแอมป์เหมือนกัน คุณจะรู้ได้ไงว่าองค์อนที่คุณดีไซน์เนี่ยมันไปคอมเพนเซตตัวออฟแอมป์เองหรือไปคอมเพนเซตทั้งซิสเต็มจอคุณรู้ได้ไหม เออคำถามดีนะคำถามเนี้ยมีอะไรมาแสดงการยืนยันว่ามันมันชดเชยจริง กันตัวเขาว่ามันเป็นของดิฟของดิฟเป็นหรือว่าเป็นดิฟของตัวอุปกรณ์ออฟแอมแล้วที่นำเสนอที่เราเฟกสิอะไรนะที่นำเสนอที่แหกตารับไม่รู้เออเนี่ยตาหนเจ็บๆมเขาไม่ได้แหกหรอจะรู้ได้ยังมึงผมเอาไม่รู้ก็ไม่รู้จบนั่นแหละผมถึงแล้วไปเวลาแล้วนะเออ เดี๋ยวไปถามหน้างานกลับเออ นะ เออเตรียมรับเตรียมบอกว่าเตรียมเข้าไว้เออไม่ซีเรียสมาก ากล้าหน่อยกล้ากล้าหน่อยกล้ากล้าหน่อยกล้ากล้าหน่อย กลุ่มไหนเนี่ยกลุ่มต่อไปอ่าแล้วกลุ่มแบงค์อ่ะแบงค์แบงค์จริงๆกลุ่มแบงค์เป็นกลุ่มที่สองครับแต่เพื่อนยังไม่มาอ้าวเหรอ Ladies and gentlemen, today I would like to present our work, Automatic Basal Prevention Activity Reminder. My name is Shuyapon Narumin. In this project, my responsible is to design a Raspberry Pi part for your and station to remind alert. My name is Arun Kade. My responsibility is to design an Arduino software. It used for wireless communication between Arduino part and Raspberry Pi part. The advisor is Dr. Ponchay Chanyakorn. The main objective of this project is to remind and record nurse activity regarding based on prevention procedure. Anyway, will be turn on time. divided remain as two parts, where will be installed at the stations and another device will be on patient keyboard. สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะเพื่อนๆและน้องๆค่ะ วันนี้พวกเรากลุ่มโครงงาน Automatic b a s e Prevention Activity Reminder หรือเครื่องแจ้งเตือนการพลิกตัวผู้ป่วยจะมานำเสนอโครงงาน ค่ะ โดยมีสมาชิกนะคะ ชยาพรนันทวิทย์ค่ะ อารุณการเดค่ะและดิฉันปฏิมาเอี่ยมตะกูลค่ะ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ดรพรชัยชัญญากรค่ะ ทุกทุกท่านคงจะพอทราบกันดีอยู่แล้วนะคะ ถึงสาเหตุของการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียง ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนื่องจากผู้ป่วยจะไม่สามารถขยับร่างกายเปลี่ยนหน้านอนให้กับตัวเองได้ทำให้ผู้ป่วยต้องนอนติดเตียงในท่าเดินเป็นเวลานานจะเกิดเป็นแผลกดทับขึ้นที่ผิวหนังนะคะ แต่ว่าทุกท่านอาจจะยังไม่ทราบถึง ระดับของความรุนแรงของแผล วันนี้เราจึงมีภาพตัวอย่างเบื้องต้นของแผลมาให้ชมกันนะคะค่ะจากภาพนะคะ ภาพแรกจะเห็นว่ายังไม่ดูหนักหนาอะไรมาก เป็นเพียงแค่รอยแดงที่เกิดขึ้นบนผิวหนัง แต่ว่าในระดับนี้ถ้าหากว่าเราละเลยและปล่อยทิ้งไว้ไม่ปิดตัวให้กับผู้ป่วย อาการของแผลก็จะหนักขึ้นค่ะอย่างภาพที่2และหนักขึ้นไปถึงภาพสุดท้ายก็คือแผลนั้นลึกไปถึงชั้นกระดูกค่ะซึ่งระดับนี้อาจจะทำให้ติดเชื้อและผู้ป่วยถึงขั้นเสียชีวิต การของเรานะคะ จึงมีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียงค่ะ โดยอุปกรณ์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือ raspberry pi ซึ่งส่วนนี้จะทำหน้าที่แจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดเวลา และยังสามารถบันทึกข้อมูลทั้งข้อมูลเวลา หมายเลขเตียง ID ของพยาบาล รวมทั้งระบุท่าทางการพลิกตัวปัจจุบันและท่าถัดไปได้ด้วยค่ะ ส่วนที่ 2 คือ Arduino นะคะ ส่วนนี้จะถูกติดตั้งไว้ที่หัวเตียงของผู้ป่วย โดยทำหน้าที่นับเวลา นอกจากนี้ยังมี LED แสดงการแจ้งเตือนและ LED แสดงท่าทางปัจจุบันของผู้ป่วยค่ะ ทั้ง 2 อุปกรณ์นี้นะคะ จะเชื่อมต่อกันผ่านเทคโนโลยีไร้สาย XB ค่ะ ถัดไปเป็นอุปกรณ์ของส่วนของ Arduino นะคะ โดยจะประกอบไปด้วย Arduino Nano นะคะ RFID XB และจะมีเซเลเตอร์ไว้สำหรับตั้งค่าเลขเตียงนะคะ ิเตอร์ตรงนี้ไว้ตั้งค่าเลขเตียงค่ะ มี LED แสดงผลการแจ้งเตือน LED 3ตัวนี้จะแสดงโพซิชันในการพลิกตัวอยู่ปัจจุบันของผู้ป่วย toggle switch ไว้สำหรับยกเว้นบางท่าที่ผู้ป่วยท่านนั้นอาจจะไม่สามารถพลิกตัวไปได้ แล้วก็ยังมีฟังก์ชันการสนุก็คือเลื่อนเวลาการปลุกออกไปได้ 15 นาทีค่ะ เป็นภาพซิมติดการต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันนะคะ โดย SB และ RFID จะเชื่อมต่อเข้ากับ Arduino ผ่านทาง UART ค่ะค่ะต่อไปเป็นอุปกรณ์ของ Raspberry Pi ก็จะมี Raspberry Pi RFID SB และ RTC ค่ะ โดยจะมีบัสเซอร์ไว้สำหรับส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดเวลา สาย USB เส้นนี้จะเชื่อมต่อเข้ากับ f v นะคะ ส่วนสายแลนจะต่อเข้ากับจอของคอมพิวเตอร์ค่ะ และนี่คือเคสของฝั่ง Arduino นะครับ ก็จะมีการเจาะหลายส่วนนะครับ ส่วนเล็กๆ ตรงนี้คือที่โผล่อัเทนาของ XP ครับ อันนี้คือที่ใส่เซเลเตอร์ครับ อันนี้คือที่ใส่ท็อกเกิลสวิชที่เอาไว้ห้ามท่าพลิกครับ และปุ่มใหญ่ๆ นี่คือปุ่มสโนดครับ LED แสดงผลจะอยู่ด้านหน้าของกล่องครับ และนี่คือเคสฝั่ง Raspberry Pi นะครับ จะมีส่วนฐาน ส่วนครอบ Raspberry Pi แล้วก็ส่วนครอบอุปกรณ์อื่นๆครับ เช่น RTC และ IFPD ครับ และนี่คือหลักการทำงานคร่าวๆ ของฝั่ง Arduino นะครับ จะเริ่มจากการเซตอัพอุปกรณ์ครับ จะมีเซตอัพเลขเตียงผู้ป่วยแล้วก็ท่าห้ามพลิกครับ และต่อมาเราจะเปิดเครื่องแล้วก็ให้เครื่องนับเวลา 2 ชั่วโมงครับเมื่อนับครบแล้วเครื่องจะส่ง เครื่องจะมีไฟแจ้งเตือนติด แล้วก็ส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปที่ Raspberry Pi ครับและรอการตอบกลับจากร r a s p b รี่พายเมื่อตอบกลับแล้วเนี่ยจะเข้าสู่เงื่อนไขสแกน i ด d แล้วก็กดปุ่มสนุนครับ ถ้ามีการสแกน i ด d เข้ามา Arduino จะส่ง ID ของพยาบาลไปที่ Raspberry Pi เพื่อเช็คคำผ่านข้อมูลครับว่ามี ID นี้ในระบบในระบบหรือไม่ ถ้าไม่มีจะวนกลับมารับค่าใหม่ครับ แต่ถ้ามีในระบบ Arduino ก็จะเริ่มการนับเวลา 2 ชั่วโมงใหม่อีกครั้งครับ อีกกรณีคือกดปุ่มสนุตถ้ากดปุ่มสนุตเนี่ย ก็จะเลื่อนเวลาไป 15 นาที ส่งข้อมูลไปที่ Raspberry Pi ครับว่าจะมีการเลื่อนเวลา เมื่อ Raspberry Pi ตอบกลับมา ก็จะเลื่อนเวลาไป15 นาที และเมื่อครบ 15 นาทีใหม่เนี่ย ก็จะเข้าสู่เงื่อนไขเดิมคือสแกนบัตรไอไปดีครับ ค่ะต่อไปเป็นเงื่อนไขการทำงานของฝั่งลา s p b e r r y p นะคะ โดยที่เราจะแบ่งเงื่อนไขการทำงานออกเป็น 3 ส่วนค่ะ ส่วนแรกนะคะก็คือการแจ้งเตือนประเภท2ชั่วโมงค่ะ ก็คือเป็นการ alert เมื่อนับเมื่อฝั่ง Arduino นับเวลามาครบ2ชั่วโมงนะคะ แล้วก็เมื่อรัฐเทอรี่พายได้รับข้อมูลประเภทนี้มาเนี่ย จะเก็บข้อมูลลงไปที่ฐานดาต้าเบสค่ะที่เราโดยที่เราใช้ SQL ในการเก็บฐานข้อมูลนะคะ แล้วก็ปัสเซอร์ก็จะออนฝากแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนให้พยาบาลทราบว่าถึงเวลาที่ต้องไปตัวผู้ป่วยที่เตียงแล้วค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะรัฐเทอรี่พายก็จะส่งคำว่าโอเคกลับไปที่เครื่องของ Arduino เพื่อให้อ r d u i n o ทำงาน ในหน้าที่ส่วนอื่นต่อไปค่ะ ค่ะแต่ว่าถ้าไม่อยู่ในกรณีแรกนะคะกรณีที่2ก็คือ 15 นาทีค่ะ เป็นการที่ Arduino ส่งมาเพื่อที่จะขอสนุนค่ะเลื่อนเวลาไป 15 นาที ถ้าพอมาในกรณีนี้เนี่ยข้อมูลก็จะถูกเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลเหมือนกัน แล้วก็ถูก แล้วก็จะมีการส่งคำว่าโอเคกลับไปที่ฝั่ง Arduino ค่ะ แต่ถ้าเงื่อนไขเรื่องเวลาทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้ถูกส่งมา ก็จะเป็นเงื่อนไขสุดท้ายก็คือ RFID ค่ะ ก็คือจะมีการแท็บบัตรจากเครื่องทางฝั่ง Arduino นะคะส่งเลข ID ของพยาบาลมาที่ฝั่ง Raspberry Pi ค่ะ เลข ID เนี่ยก็จะถูกนำไปเช็คที่ Database นะคะ ที่ SQL ค่ะ แล้วก็ถ้ามีข้อมูลในระบบก็คือมีเลขในนั้นในฐานข้อมูลนะคะ ก็จะส่งคำว่า correct กลับไปอยู่ที่ฝั่ง Arduino ค่ะเพื่อให้